Thank you. ครับสำหรับการแสดงของนาตะมวยไทยนะครับในเริ่มตั้งแต่การเริ่มพิธีทางทางทางธรรมเนียมประเพณีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนนะครับ การแสดงมวยไทยหรือกระบี่กระบองหรือดาบอะไรต่างๆนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการทำแสดงต่อหน้าพระพักนะครับพระมหากษัตริย์นะครับจึงมีการถวายบังคม นะครับซึ่งปัจจุบันก็เราก็ยังยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติเอามาว่าก่อนการแสดงหรือการชกมวยต่างๆนะครับเราก็มีการถวายบังคมนะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบของนาตะมวยไทยนะครับเราอาจจะมีการประยุกต์ในการปรับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับให้เกิดกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งว่าเราจะใช้ การลูกเล่นนะมาเกี่ยวข้องนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราจะต้องอธิบายให้เด็กนะนักเรียนหรือผู้ทำการแสดงเข้าใจว่าที่มาที่ไปในการไหว้ครูนะแล้วก็การถวายบังคมนะครับเราทำเพื่ออะไรต่างๆนะครับนะส่วนที่การจะดัดแปลงยังไงก็ให้อยู่ในทรงนะครับเช่นสมัยก่อนเราเราถวายบังคมโดยพระมหากษัตริย์อยู่ข้างหน้า เราก็ถวายบังคมอยู่ด้านหน้าอยู่3ครั้ง นะครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีการประยุกต์นะมีซ้ายทีขวาที หรือหน้าทีนี้นะครับแต่ให้เรารู้ว่าเราอธิบายให้เด็กได้ว่านี่มาที่มาที่ไปของการถวายมงคลนะเพื่ออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมผู้แสดงนะครับได้ลองลำดับพิธีการในการถวายมงคลดูครับ ครับสำหรับการแสดงของนาตะมวยไทยนะครับในเริ่มตั้งแต่การเริ่มพิธีทางทางทางธรรมเนียมประเพณีนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนนะครับ การแสดงมวยไทยหรือกระบี่กระบองหรือดาบอะไรต่างๆนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการทำแสดงต่อหน้าพระพักนะครับพระมหากษัตริย์นะครับ จึงมีการถวายบังคมนะครับ ซึ่งปัจจุบันก็เราก็ยังยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติเอามาว่าก่อนการแสดงหรือการชกมวยต่างๆนะครับเราก็มีการถวายบังคมนะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบของนาตะมวยไทยนะครับ เราอาจจะมีการประยุกต์ในการปรับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับให้เกิดกลมกลืนกับสภาพปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งว่าเราจะใช้การลูกเล่นมาเกี่ยวข้องนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ เราจะต้องอธิบายให้เด็กนักเรียนหรือผู้ทำการแสดงเข้าใจว่าที่มาที่ไปในการไหว้ครูนะแล้วก็การถวายบังคมนะครับ เราทำเพื่ออะไรต่างๆนะครับ ส่วนที่การจะดัดแปลงยังไงก็ให้อยู่ในทรงนะครับ เช่น สมัยก่อนเราเราถวายบังคมโดยพระมหากษัตริย์อยู่ข้างหน้า เราก็ถวายบังคมอยู่ด้านหน้าอยู่ 3 ครั้งนะครับ แต่ปัจจุบันอาจจะมีการประยุกต์นะ มีซ้ายที ขวาที หรือหน้าทีนี้นะครับ แต่ให้เรารู้ว่าเราอธิบายให้เด็กได้ว่านี่มาที่มาที่ไปของการถวายมงคมนะเพื่ออะไรนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมผู้แสดงนะครับได้ลองลำดับพิธีการในการถวายมงคมดูครับ